วัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่เมย์เอาไอเดียของการพับขากางเกงโดยที่เราทำเองก็ได้นะคะ ง่ายๆแบบนี้ อันนี้เป็นขากางเกงที่เราพับแล้ว ถ้าปกติถ้าขากางเกงเรายาว เนี่ย เราจะตัดออกนะคะ แล้วก็ทำเองไม่ได้ ต้องใช้จักเย็บ แต่นี้พี่เมย์ใช้มือเย็บ นะคะ มันสามารถพับขึ้นได้ตามความต้องการ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะทำเองง่าย ไม่ยากค่ะ ลองทำตามพี่เมย์ดู เอาไปปรับใช้ได้นะคะ อย่างแรกเรามาดูขากางเกงเรา ถ้าขากางเกงนะคะกางเกงยีนนะตัวนี้นะ ถ้ามันยาวเกิน ปกติเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะพับขึ้นแบบนี้ แล้วเวลาพับขึ้นแบบนี้บ่อยๆ เนี่ย ข้างในตรงนี้มันก็จะขาดนะคะ หรือบางทีเราก็ต้องเอาไปจ้างที่ร้านค้าให้เขาตัด เพื่อที่จะเอาตัวด้านล่างเนี่ยขึ้นมาต่อ แต่ทีนี้ ตัวนี้พี่เมย์มีเทคนิคของการพับขากางเกง แล้วก็ใช้วิธี ทำ ง่าย ๆ ไม่ยาก ไม่ต้องเสียค่าจ้างให้ใครทำ เรา เอง ก็ ทำได้นะอุปกรณ์นะคะ เราจะมีเข็มหมดอยู่สี่ตัว ไหมพี่ใช้ไหมสีต่างเลยนะคะ อันนี้กางเกงพี่ออกเป็นสีเทาพี่ใช้ตัวนี้ค่ะ เข็มเย็บผ้าเราปกติ แล้วก็ไหมตัวนี้ก็เป็นไหมซัมเมอร์ที่เราใช้ถักเสื้อนี่แหละ สามารถเอามาใช้ได้เลย เรามีเข็มหมุดสี่ตัวเพื่อที่จะกะขนาดนะคะ ที่จะพับมันขึ้นมาห้าเซนนะคะ อย่างแรกเราทำตำแหน่งตรงนี้ก่อนเลยว่าเราจะพับขึ้นมาห้าเซนนี่นะ พอได้ตำแหน่งตรงห้าเซนตรงนี้ นะคะ เราขีดไว้ ขีดด้วยอะไรก็ได้ค่ะที่มันแข็งๆนิดนึง เป็นโคเชเราก็ได้ ขีดไปที่ตัวกางเกงเลย เราจะได้รู้ว่า ตรงนี้คือห้าเซนขีดแบบนี้ มันจะเป็นรอยขีดอย่างนี้นะ พอขีดเสร็จแล้วเราจะพับได้ง่าย นะคะตรงที่เป็นรอยขีดเราพับมันขึ้น มันจะได้ตามรอยขีดเราเมื่อกี้นี้ ที่เราต้องขีดก่อน เพราะว่าทำได้สองแบบนะ ขีดก่อนแล้วพับ หรือพับขึ้นมาแล้ววัดก็ได้ อ่ะ พอเราพับขึ้นมา เราวัดอีกรอบหนึ่งนะ วัดอีกรอบหนึ่งได้ห้าเซน พอได้ห้าเซนนะคะ ตะเข็บตรงนี้ถ้ามันล้มมาอย่างนี้นะคะ กลับมัน กลับมันให้มันไปทางเดียวกัน ฝั่งนี้ เช็คตะเข็บนิดนึงต่อไปเราจะเอาเข็มหมุดเราค่ะ กัด เข็มหมุดกัดไว้ เดี๋ยวเราจะได้เย็บง่าย ๆ กัดไว้ สักสี่จุด ให้กัดตรงนี้ก่อนนะ ตรงที่เป็นตะเข็บนี้ก่อน มันจะได้ตรงกัน ตัดไว้เฉยๆแบบนี้ค่ะ อ่า ตำแหน่งที่สามตรงกลางนี้ ตำแหน่งที่สี่ฝั่งตรงข้าม จัดให้ได้ห้าเซนนะ ตอนที่เราเย็บระวังเข็มนะคะ ระวังเข็มนิดนึง เด็กๆ ถ้าจะทำก็ผู้ปกครองดูแลหน่อยนะง่าขั้นตอนที่หนึ่ง พับขึ้นมาด้วยความสูงของเราตามที่ต้องการ าดูขั้นตอนที่สองเราจะเริ่มเย็บค่ะ วิธีเย็บนะ อันนี้เอาไหมใส่เข้าไปที่เข็มขนาดความยาวของไหมก็ยาวกว่ารอบขากางเกงนิดนึง วิธีเริ่มค่ะ เอาไหมใส่เข้ามา แทงอีกรอบหนึ่งแล้วขมวดไว้ อันนี้เป็นวิธีเอาเย็บผ้าง่ายๆนี่ค่ะแล้วล็อกแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วนะคะ ไม่ต้องทำปม หลังจากนั้น แทงเหมือนเราเนาผ้าค่ะแค่นี้เราขึ้นมา ถ้าตรงไหนเราแทงเสร็จแล้วเราก็ถอดหมด ระยะห่างเอาพอดีพอดี ลองเอาไปปรับใช้ดูนะ อันเนี้ยสามารถทำใช้ได้เองนะคะ เราจะได้ไม่ต้องไปจ้างใครทำเองได้ง่ายๆ ด้วยไหมด้วยเข็มที่เรามี ใช้ เนา ผ้าปกติเนี่ยค่ะ ไม่ต้องห่างมากเอาประมาณหนึ่งเซนแบบนี้ นะคะ พอมาถึงตรงนี้เราก็ถอดเข็ม หมุดออกเราจะได้ เนา ได้ง่าย ๆ เดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้นะตรงเข็บนี้นะตรงตะเข็บตรงนี้ผ้ามันจะหนานะคะ เพราะฉะนั้นให้งานมันจบอย่างนี้ ให้งานมันจบตรงด้านข้างพอดี ถอดหมด ถอดหมดนะไม่งั้นปักมือพอถอดหมดเสร็จนะข้าม ให้มันอยู่ตรงนี้พอดีนะคะ แล้วก็ข้ามมา ให้มันเริ่มชิดเลย มันจะได้ล้างได้เน่าปกตินะี่ค่ะเน่าไปจนถึงตัวจุดเริ่มต้น ตอนที่เราเนาผ้านะคะ เราอย่าดึงตึงมาก อย่าดึงตึงมาก อย่าดึงหย่อนมาก เอาแบบแรงมือพอดีพอดีเนี่ยค่ะดึงทุกอันทุกช่วง อย่าห่างมากนะคะ อ่า เสร็จละ วนกลับมาตรงที่จุดที่เราเริ่มต้น ปิดงานค่ะ แทงลงไปแล้วหมุนตรงนี้สองครั้ง เป็นการล็อกไหมล็อกไหม ซ่อนปลายค่ะ เราใช้เทคนิคซ่อนปลายเหมือนตอนที่เราเก็บเศษตอนที่เราทำงานทับซ่อนปลายเข้าไป แทงเข้าไปนี้แล้วดึงปลายมันจะถูกซ่อนเข้าไปในผ้า ตัดให้ชิด ลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ มาดูด้านที่เราเย็บเป็นด้านในเห็นไหมคะ มันจะเนาแบบนี้เนี่ยค่ะ ทีนี้เวลาเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ เวลาเสร็จแล้วพลิกเข้าไปข้างใน พลิกไอตัวที่เราเย็บเข้าไปข้างใน รีดหรือไม่รีดก็ได้ ถ้าสำหรับผ้ายีนผ้ายีนเรากด มันจะอยู่ พี่กดให้ดูนี่นะ ตรงนี้นะคะ กดถ้าเรามีเป็นไม้บรรทัดแบนเอาไม้บรรทัดแบนกด เราไม่ต้องรีดเราก็ใช้ได้เลยเป็นวิธีพับขากางเกง ง่ายๆ ขายาวก็ไม่ต้องตัดออก แค่พับขึ้นมาอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ว